วัสดีครับ และตอนนี้ฮะผมก็อยู่กับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งนี่ฮะหรือว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3นั่นเองฮะขออนุญาตเรียกว่าคุณป้าอาพรพานทองก็แล้วกัน สวัสดีครับ ไม่ธรรมดาทีเดียวเห็นได้ข่าวว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่มีรางวัลการันตีด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำค่ะครับแหนบทองคำนี่คืออะไรฮะก็มีเป็นตราของมหาไทยอ่ะครับแล้วก็ได้รางวัลแหนบทองคำได้ปืนครับได้เงินได้ชุดขาวเรียกได้ว่าเป็นตัวจริงของที่นี่เลยก็ว่าได้นะฮะการันตีกันเออคุณป้าพรครับพอจะบรรยายได้ไหมว่าที่เนี่ยมีพื้นที่ลักษณะภาพรวมเป็นยังไงบ้างในชุมชนของเราครับ เป็นพื้นที่ที่เป็นร่องสวน นะคะไม่ไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเรียบ แล้วก็อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยานะคะ มีเนื้อที่ก็ประมาณ200ไร่200 ไร่เลยสองร้อไร่ค่ะ คนอาศัยอยู่ก็ประมาณ 75 ครอบครัวครับค่ะ แล้วก็มีคนอยู่เป็นทั้งหญิงทั้งชายผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ 400 คน แล้วก็ก่อนหน้านี้ครก่อนที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยแหล่งเรียนรู้เนี่ยฮะ ประกอบอาชีพอะไรกันครับสนมัยก่มอนชนที่นี่ทำสวนครับทำทำสวนผลไม้ครับก็คือสวนส้มเขียวหวานนะคะว้าวเป็นร่องสวนเป็นส้มเขียวหวานนะคะตั้งแต่ตอนที่ป้าเด็กๆครับ ตอนที่เด็กเลยนะย้อนไปไกลเลยย้อนไปิบปีครับที่จำความได้ก็คือประมาณสักเจ็ดแปดขวบครับก็ประมาณนั้นเพราะตอนนี้หครับ68ก็60 ปีนะคะที่นี่เป็นสวนส้มเขียวหวาน สวนมะพร้าวทำน้ำตาลมะพร้าวอะค่ะ แบบอัมพวานะครับเคยรู้จัก เคยไปเที่ยวอัมพวาเคยไปครับนานแล้วะก็เป็น เป็นสวนที่อุดมสมบูรณ์นะคะ มีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านทำทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บที่นี่ก็มีตลาดน้ำมาก่อนนะคะ มีตลาดน้ำอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาพายเรือไปขายกันพราะก็เมื่อก่อนไม่มีเรือเครื่อง ก็ใช้เรือพาย เรือแจวครับตอนนั้น ก็พายเรือไปขาย ก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์มาก แล้วเสร็จแล้วพอป้าอายุประมาณสักสิบกว่าขวบค่ะ ก็เกิดภาวะน้ำท่วมน้ำท่วมตลอดน้ำท่วมน้ำท่วมจนกระทั่งส่วนทุกอย่างล่มสลาย กลายเป็นส่วนร้างไม่มีทางชุมชนเลยทำไม่ได้ครับทั้งเกาะบางกระเจ้านี่เลย ก็คือทำสวนไม่ได้ครับค่ะแล้วเริ่มเป็นการปรับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ได้ยังไงครับมีจุดเริ่มต้นยังไงก็บมันล่มสลายไป 30 เกือบ 40 ปีนะคะเกือบ 40 ปีนี่ล่มสลายไปเลย หลังจากนั้นน่ะากระทรวงวิทยาศาสตร์ทำ และสิ่งแวดล้อมก็มาทำคันกั้นน้ำเป็นเขื่อนกั้นน้ำให้เรานะพอกั้นน้ำเสร็จ เราก็ปลูกอะไรได้เหมือนเดิมค่ะกั้นน้ำเนี่ยทำเขื่อนเนี่ยประมาณปี 38ปี38ค่ะปี38ทำเขื่อนเพราะทำเขื่อนใช่ 39 40ครับเขื่อนเสร็จฟองสบู่แตกคนที่ไปทำงานข้างนอกต้องกลับมาพื้นที่ตอนน้ำท่วมนี่เขาก็หนีน้ำท่วมไปทำงานกระจายกันไปต่างๆนานา แล้วก็กลับมาบมาในพื้นที่ก็มาทำเรื่องโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็ป้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะป้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีกำนันเป็นหัวเรยใหญ่ ก็ทำสวนปรับสวนใหม่เลยทำสวนปลูกใหม่ครับปลูกมะม่วงครับ เลี้ยงสัตว์ปลูกออเพาะเห็ด คือทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังในวิถีเกษตรกรรมเหมือนเดิมใช่ ก็มาทำปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพไม่ทำไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ค่ะไม่ใช้สารเคมีเลยนั่นะก็มาทำใหม่หมดทำใหม่ทำทำมาเรื่อยๆจะตั้งแต่40ใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขก็คือมีทั้งความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันนะคะสามารถที่จะอยู่ได้นะคะอยู่ได้ก็ ตอนนี้พอมา 56 ทุกอย่างมีแล้ว แต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนทางนายกอบตก็เลยคิดทำตลาดน้ำเพราะเราเคยมีตลาดป้าเคยเล่าเนาะมีตลาด ก็ทำตลาดน้ำครับ